ระบบซื้อสามารถเริ่มการทำงานได้ตั้งแต่การทำ PR หรือใบขอซื้อภายในเพื่อขออนุมัติซื้อจากผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ใบขอซื้อภายในจะสามารถถูกโหลดไปทำการสั่งซื้อได้ ฝ่ายที่ขอซื้อสามารถตรวจสอบสินค้าที่เราได้สั่งซื้อไปแล้วได้รับการอนุมัติว่าทางฝ่ายจัดซื้อได้มีการสั่งซื้อสินค้าให้เราหรือยัง เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ทำการบันทึกใบสั่งซื้อส่งไปแห่งซัพพลายเออร์ในการทำใบสั่งซื้อนั้น สามารถสั่งซื้อได้ทั้งเป็นเงินไทยและเงินต่างประเทศ การสั่งซื้อเป็นเงินไทยสามารถบันทึกได้ด้วยการบันทึกยอดเงินปกติ แต่ถ้าเป็นเงินต่างประเทศยอดเงินที่ระบุลงไป ให้ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นๆ ไม่ต้องแปลงค่าเป็นเงินไทย และเลือกสกุลเงินที่เราต้องการพร้อมระบุอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทราบว่า ในวันที่เราสั่งซื้อนั้นสั่งซื้อเป็นสกุลเงินอะไรอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ ยังสามารถระบุวันที่ต้องการรับสินค้าได้ด้วย ซึ่งการระบุนั้นสามารถระบุแยกเป็นบายรายการได้เลย กรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำก็สามารถระบุเงินมัดจำที่เราได้จ่ายให้ซัพพลายเออร์ไปได้ด้วย โปรแกรมจะรับรู้การบันทึกจ่ายเงินมัดจำเข้าระบบบัญชีแยกประเภทด้วย เมื่อบันทึกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว เราสามารถสั่งพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อออกจากตัวโปรแกรม Mac 5 ได้ ซึ่งแบบฟอร์มยูเซอร์จะแต่งเอง หรือจะใช้ฟอร์มมาตรฐานในตัวโปรแกรมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ทั้งพิมพ์เป็น PDF ไฟล์หรือเป็นเปเปอร์ออกมาการทำสั่งซื้อนั้น เราสามารถใช้รายงาน มาวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่เคยซื้อล่าสุดจากซัพพลายเออร์แต่ละเจ้าได้ เมื่อสั่งซื้อไปแล้ว โปรแกรมจะเก็บข้อมูลการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับของเข้ารายการสินค้าค้างรับ และฝ่ายคลังสินค้าสามารถตรวจสอบแผนการรับสินค้าได้ ว่าซัพพลายเออร์จะมาส่งสินค้าให้เราเมื่อไหร่ เมื่อได้รับสินค้าแล้วเราสามารถบันทึกการรับสินค้าที่ใบแจ้งหนี้ซื้อ โดยการโหลดข้อมูลมาจากใบสั่งซื้อต้นทาง User ไม่ต้องมาบันทึกรายการสินค้าใหม่ ที่ใบสั่งซื้อ ระบุข้อมูลไว้อย่างไร เมื่อโหลดมาที่ใบแจ้งหนี้ซื้อ ข้อมูลก็จะมาเช่นเดียวกัน การแจ้งหนี้ซื้อหรือการรับของเข้าสต็อกพร้อมๆ กันนั้น ยูเซอร์สามารถ ทยอยรับสินค้าได้ โปรแกรมจะทำหน้าที่รับสินค้าเข้าสต็อกพร้อมต้นทุน รับรู้รายได้ กรณีมีภาษีวิ่งเข้ารายงานภาษีให้อัตโนมัติ และกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำไป ก็สามารถหักเงินมัดจำออกจากยอดหนี้ให้อัตโนมัติ เช่นเดียวกัน เมื่อเราบันทึกใบแจ้งหนี้ซื้อ สินค้าจะเข้าสต็อกพร้อมต้นทุน และเรายังตรวจสอบบินค้างจ่าย อายุหนี้ได้อีกด้วย ข้อมูลการซื้อต่างๆ จะเข้าไปอยู่ในรายงานวิเคราะห์การซื้อรายตัว เปรียบเทียบยอดซื้อตามช่วงระยะเวลา รายงานวิเคราะห์การซื้อรายตัว จะเป็นรายงานที่เอาข้อมูล ของสินค้าที่ได้มีการสั่งซื้อไป มาแสดงโชว์ ให้เห็นว่า สินค้าแต่ละรายการ เราเคยสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เจ้าไหนบ้างแต่ละเจ้าให้ราคาเท่าไหร่ มีส่วนลด หรือมีการลดหนี้คืนของกันบ้างหรือไม่ เรายังสามารถเรียงอันดับข้อมูลที่มีการซื้อเยอะที่สุดของสินค้า 5 อันดับแรก หรือ 10 อันดับแรกได้เช่นเดียวกัน ส่วนรายงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบยอดซื้อตามระยะเวลา จะเป็นการนำเอารายงานวิเคราะห์การซื้อรายตัวมาเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่เราต้องการ เช่น เปรียบเทียบแต่ละเดือนแต่ละวัน แต่ละไตรมาสหรือแต่ละสัปดาห์นั่นเอง กรณีที่ไม่ได้เป็นการซื้อเชื่อ แต่เป็นการซื้อของและมีการจ่ายชำระเงินเลยเราสามารถบันทึกได้ที่ใบซื้อสด ใบซื้อสดทำหน้าที่รับสินค้าเข้าสต็อกพร้อมต้นทุน และรับรู้การจ่ายชำระเงินที่ใบเดียวกัน กรณีมีลดหนี้เพิ่มหนี้ก็สามารถบันทึกที่ระบบซื้อได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการลดหนี้ที่คืนของหรือไม่ก็ตาม เมื่อซัพพลายเออร์มาวางบินเราสามารถบันทึกการรับวางบินซื้อ และเมื่อถึงรอบการจ่ายชำระเงิน ก็สามารถบันทึกการจ่ายชำระเงินที่ใบเสร็จซื้อได้ด้วย การจ่ายเงิน เราสามารถระบุได้ว่า ในการจ่ายครั้งนี้ เป็นการจ่าย เงินสด หรือเป็นเช็ค ซึ่งกรณีมีหักหน้าที่จ่ายสามารถทำที่บินจ่ายนี้ได้เลยยูเซอร์ไม่ต้องไปนั่งบันทึกอีกครั้งหนึ่ง ที่ระบบซื้อ ข้อมูลการจ่ายนี้จะเก็บข้อมูลไว้ที่รายงานการชำระเงิน ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่า การจ่ายแต่ละครั้งเป็นการจ่ายเป็นเงินโอนเท่าไหร่เงินเชื่อเท่าไหร่ มีหักหน้าที่จ่ายหรือไม่